最怕。 แกงอ่ะเอาโป๊กเข้าไปกับโต๊ะหัวตัวใหญ่ ยังเล่นอยู่เสียลมอยู่ฟ้ากลางตกเลย โอ้ยนี่ย่ะปะทะกันกลางอากาศครับแรงแล้วเยอะริ่มเริ่มแล้วเริ่มใช้พื้นที่แล้วเปลี่ยนเหนืล้วนี่ยที่รกๆครับ นี่ทำอะไรนี่ปาบเขาให้อ้างทิ้งครับทำได้ทำได้ทิ้งเนื้ออันนี้รอครับรอชาร์จรอชาร์จเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูต้องใครชาร์จก่อน ใหญ่รู้นะพี่เลี้ยงรู้นะน้องจะชาร์จเสียเปรียบ thằng phụng <laughs> chuột tung rồi biết tên ริ่มเหนื่อยกันคู่แล้ว โอเคเดี๋ยวนี้กันแล้วกันนะครับมีชุดครับแถม แถมผู้ชมครับครับ ชุดนี้ครับ พี่เลี้ยงครับ สอนรุ่นน้องไงเลยครับต้องเล่นอย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับเห็นไหมครับดีเลี้ยงนี่มาจากไหนก็ไม่รู้นะ มาอยู่ได้เมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานเนี่ย วันที่ที่สามนะ สามมิถุสามมิถุนาส่วนจะนี้ก็มาวันที่หนึ่งมิถุนานะครับก็ตั้งชื่อว่าหนึ่งมิถุนาหรือหนึ่งพฤษภาก็ได้นะ เรียน อันนี้เรียกพี่เลี้ยงนะพี่เลี้ยงหนึ่งชิคเลี้ยงหนึ่ง เคเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเล่นกันครับเเราจะเก็บภาพน่ารักสนุกสนานของสองเกลอนี้นะฮะให้ชมในอีกครั้งหน้านะครับ